ี่บัวขาว สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายภูริพัฒน์ภูนสุข ชื่อเล่นชื่อน้องภูครับ เรียนอยู่ชั้นป .4 ทับหนึ่งโรงเรียนวัดพระยาสุเรนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปไปลื่นล้มตกถังน้ำมันอะไรมาหรือเปล่าเปล่าครับ คุณกล้าเหรอ คุณพูดจาอย่างนี้กับเด็กคนนี้ คุณกล้าเหรอฮะคุณหอย ผมเห็นหุ่นเขา ไขมันไม่มี โอ้โห มีซิกแพคด้วยอ่ะแล้วพี่หอยมีซิกแพคไหมครับนี่นี่นี่นี่นี่ แบบนี้มันเยอะพี่กาโชว์พี่กาโชว์ มันมีแบบมีคนท้า หรือมีคนอะไรแบบเนี้ย พี่ดูน้องผมก่อน โชว์โชว์เก่งท้อง เก่งท้อง เก่งท้องพี่หอยเปิดทำร้ายตัวเองทำไมเนี่ยเออน้องคุณครับ อย่างนี้เขาเรียกอะไรครับ วันแพกครับ วันแพก เอาหน่อยอย่ายืนเฉยลูก อย่ายืนเฉยทพี่น้องผมไม่ทำร้ายเด็กครับไม่ทำร้ายเด็กเขาจะสู้ชกบนเวทีล่างเวทีเราต่อยคนไหมลูกไม่ต่อยอ่ะไม่ต่อยต่อยที่ไหนครับบนเวทีครับบนเวที บนเวทีเราจะรู้สึกว่าคู่ต่อสู้เราเป็นอะไรลูกศัตรูครับแล้วถ้าลงมาข้างล่าง เป็นเพื่อนกันครับ ภูครับทำไมภูถึงมาเล่นมวยลูกทำไมถึงมาชกมวย ชอบมวยครับ ที่บ้านส่งเสริมไหมลูกไม่ครับอ้าวอ้าวตอนแรกเขาไม่ส่งเสริมครับ แต่ผมหนีไปซ้อมครับอ๋อเหรอแล้วก็ไม่บอกพ่อ ครับกลับมาก็โดนพ่อตีครับ อ๋อคุณพ่อไม่อยากให้เราเป็นครับ แล้วเขาก็ไม่เคยบอกครับว่าเขาเป็นนักมวยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังไงนะเดี๋ยวพ่อเคยเป็นนักเดียวมวยชีวิตของเขาค่อนข้างสับสน ครับบอกว่าไปซ้อมบ้านเพื่อนพอกลับมาโดนพ่อตีครับทั้งๆ ที่พ่อเนี่ยเป็นนักมวย คุณพ่อทำอาชีพอะไรลูก ตอนนี้ครับ ขายของชำครับ แต่ว่าคือหนูแอบไปต่อยมวย หนูรู้มาก่อนรู้ว่าพ่อเป็นนักมวย ไม่รู้ครับโอ้แล้วหนูโดนตีบ่อยไหมลูก ทุกวันครับโอ้ตายตายตายตายเอ็นดู แล้วไม่ทำให้เข็ดเลยฮะก็ยังก็ยังแอบไปซ้อมก็ยังไปทุกวันซ้อมอยู่ทุกวันครับ แล้วที่พ่อตีพ่อบอกหนูว่าไงลูกห้ามไปครับถ้าไปก็โดนอีก ทำไมเออทำไมคุณพ่อไม่อยากให้เราชกมวยอะครับเพราะว่าเขารู้ครับ ว่าการชกมวยมันเจ็บครับโอ้๋อโหคือเขารักเราแล้วก็ห่วงเรามากๆกันะเขาก็เลยไม่อยากให้ไป แล้วตอนนี้ใครเป็นคนสอนมวยเรา พ่อครับคือตอนนี้พ่อพ่อสอนมวยเราเองเลยลูกครับทำไมอะลูกเออจุดเปลี่ยนมันคือตอนไหนลูกเขาเห็นเราไปทุกวัน กลับมาโดนตีทุกวันเขาเลย เอาจริงๆจังๆเลยครับตั้งแต่นั้นเขาก็เลยให้ผมชกมาเรื่อยๆครับ โอ้โห โอ้โหเรามีฮีโร่ขวัญใจในใจเราไหม คือใครลูก คือพี่บัวขาวครับ พี่แน่นอนแน่นอนเลย แน่นอน ชอบพี่เขาตรงไหนลูก ชอบคาแรคเตอร์เขาครับ เวลาเขาชกเขาชกดูเดือดครับ และคาแรคเตอร์ของเขาคือเวลาชกเนี่ยเขาชกเสร็จเขาจะชูรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ อืม เราอยากจะชูอย่างนั้นบ้างใช่ไหมครับ เออน้องภูครับแล้วมาเวทีซูเปอร์เทนวันนี้มีความฝันไหมลูก มีครับความฝันของเราคือนวมครับของใครครับ ของพี่บขาวครับ มันก็ไม่ธรรมดาตรงนี้ลูกพร้อมไหมลูกพร้อมครับ อุปกรณ์มาเลยครับ โชว์นี้น้องภูจะใช้แม่ไม้มวยไทย จัดการกับลูกโป่งที่ทางทีมงานได้ติดตั้งไว้ ให้แตกทั้งหมดครับ และไฮไลท์สำคัญ ก็คือเจ้าสิ่งนี้ท่านคณะกรรมการครับ ตรงนี้มีตะปูคาไว้นิดๆครับ ปักบนไม้ จะต้องเตะเตะเตะเพื่อตอกตะปู ตอกตะปูเหรอลูก ตะปูครับโอ้โหฐานแรก เข่าครับมาเลยครับ โอ้โหโอ้ ีคมมากเฮ้ยว้า้ยจระเข้ฟาดหางครับจระเข้ฟาดหางการสุดท้ายครับเตะตอกตะปู ลุไม้มาฝั่งนี้นะครับ แต่ทะลุไม้ครับโอ้โหโอ้โหท่านคณะกรรมการครับ เห็นกับตาเหมือนผมนะครับ ผมผมยังไม่เคยรู้สึกกลัวผู้เข้าแข่งขันมาก่อนเลยนะครับ อันนี้รู้สึกได้ว่าเจอกันตัวตัวบนเวทีนี่ ขนลุกครับ แล้วก็เชื่อเลยด้วยว่าเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะไป เป็นบัวขาวคนต่อไปหรือเอาให้เก่งกว่าพี่บัวขาวอีกด้วยนะครับครับ หนูเป็นเด็กที่ชัดเจนว่าหนูต้องการอะไร หนูเป็นเด็กที่ฝึกและฝึกอย่างต่อเนื่อง สายตาของหนูอ่ะมันบอกถึงความมุ่งมั่นมาก ๆ เลยค่ะ โดยที่ครูไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเลยว่าให้หนูมุ่งมั่น ผมเชื่อว่าไม่ต้องพูดอะไรภาพมันเห็นอยู่แล้ว เขาจะต้องเป็นนักมวยไทยที่ดังกระหึ่มโลกเลยครับขอเสียงปรบมือ ฝันที่อยากได้คือนวมจากพี่บัวขาวล่ะครับ ครับ พวกเราตัดสินให้ผ่ครับครูครับ นี่คือที่สุดของเราแล้วเหรอ ยังทำได้มากกว่านี้ไหมได้ครับ เดี๋ยวพี่ขอแบบโชว์ล่อเป้าเป็นชุดได้ไหมลูกได้เดี๋ยวมีทีมงานเอาเป้าให้ล่อ ไหวไหมลูกไหวครับเตะเลยนะ พร้อมนะอ่ะทีมงานขอทีมงานครับเชิญทีมงานหน่อยครับ รู้จักไหม รู้จักครับใครใครพี่บัวขาวอ่ะตัว ตัวจริงหรือตัวปลอม ตัวจริงครับ เฮ้ยเขาใส่หน้ากากนะ เออใส่หน้ากากเเหมือนกันเลยอ่ะ เหมือนอ่ะคุณคุณเป็นบัวขาวตัวจริงตัวปลอมครับ สวัสดีครับเดี๋ยวครับ แล้วสรุปจะให้ใส่หน้ากากมาทำไมเดี๋ยวจะให้พี่บัวขาวล่อเป้ากับเรา แล้วพี่บัวขาวตัดสินว่าเราเนี่ยควรจะผ่านได้นวมจากพี่เขาไหมครับ ดีไหมครับดีครับโอ้นี่เป็นโอกาสทองที่จะได้เตะบัวขาวแล้วภู้โอ้โหเอาละครับ Yeah. <laughs> Ờ. กันให้ให้ให้บัวขาวแต่ออสได้ได้ได้ได้ได้ได้เออเออเออดีนะครับเออดีนะครับพี่บัวขาวครับ เด็กคนนี้เป็นยังไงครับ ก็จริง ๆแล้วครับ อยู่ที่การทำตัวนะครับ การฝึกฝนมีมีวินัย นะครับ ของตัวเองนะครับทำรับรองว่าอนาคตของเขาเผลอๆยิ่งกว่าพี่บัวขาวอย่างแน่นอน โอ้โหน้องครูเขาเป็นเด็กที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเขา เขามีเป้าหมายสูงสุดคือเป็นสุดยอดมวยไทยครับ เราเชื่อว่าน้องครูจะต้องเจออะไรอีกมากมายที่เป็นอุปสรรคนะครับขออย่างเดียวคืออย่าท้อแท้พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับรบแล้ววันหนึ่งครับเราอยากจะเห็นครูขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุด เช่นเดียวกับที่พี่บัวขาวยืนอยู่ตรงนี้ เป็นกำลังใจให้นะลูกนะขอบคุณมากครับจัดไปครับพี่บัวขาวครับัวเขาใช่นวนสีชมพูเหรอครับ อยากให้พี่บัวขาวมอบให้น้อง โอ้โห ดูเขาเลือกสีนมมา แล้วและสิ สีน้องอยากได้สีนี้ อ๋อ อยากได้สีนี้อยากได้สีนี้ ครับ โอ้อยากได้สีนี้ครับเขาไม่เคสครับมันแมนข้นงในเขาอยากได้สีนี้ พี่บัวขาวมอบให้น้องหน่อย ไม่เป็นไร ก็ถือว่าเป็นความสบายใจของน้องเขาแล้วกันนะครับ ก็ยังไงก็ เต็มใจให้แล้วกันมอบให้นะครับมอบจากให้พี่อย่างขาวนะครับจากพี่ครับมอบให้น้องภูนะครับไปซ้อมนะครับผมโอ้สุดยอดครับภูครับ พี่บัวขาวไม่ได้เตรียมให้แค่นวมลูก มีมากกว่านั้น ครับ มีอีกแล้วครับ มีครับ เป็นกระจับของพี่บัวขาวกางเกงสีชมพูด้วย นึกว่าจะมาแจกแฟนคลับในสตูดิโอเขาอยากได้ อยากได้จริงหม จริงครับ ก็อยู่ที่ความสบายใจของน้องแล้วกันกับก็มอบให้เนาะครับ เป็นที่ระลึกแล้วกันนะครับ จะไม่พูดอะไรเยอะไปกว่านี้เด็กแบบนี้ถ้าอยากเก่งแบบพี่บัวขาวได้ต้องซ้อมบ่อยๆที่บ้านขาดอะไรลูกอยากได้อะไรกระสอบครับกระสอบ มาครับทีมงานยกกระสอบซ้ายขึ้นมาเลยเอามาจริงๆด้วยอย่าเออสีชมพูหรือเปล่าครับเออ เราอยากเห็นน้องซ้อมโล่งบ่ตัวอยไปรล่องอก ไม่ใช่สีชมพูใช่ไหมฮะแสดงว่าหาสีนี้ไม่ได้ใช่ไหมหาไม่ได้ครับ ไม่งั้นเอาน้องมาชอบสีชมพูครับ วันนี้เราภูมิใจที่ได้เห็นขวัญใจคนไทยบนเวทีนะครับ แล้วก็ว่าที่ขวัญใจคนไทยนะครับอขอบคุณทั้งสองคนมากครับ พี่บัวขาวและน้องภูครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ เพราะรักในสิ่งที่ฝัน จึงพร้อมฝ่าฟัน ด้วยใจทั้งใจ เส้นทางนี้แม้มัน 这天。